หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive กันแล้วนะครับ ในหัวข้อต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานกับโฟลเดอร์ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือว่าการปรับแต่งโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Google Drive กันนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะใส่สีนะครับให้กับโฟลเดอร์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ เราสามารถที่จะจัดกลุ่มตัวชิ้นงานของเรานะครับงานลักษณะไหน ก็อาจจะให้เป็นสี เดียวกัน นะครับทั้งนี้ก็ช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าถึงงานของเราได้ รวดเร็วขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นโฟลเดอร์ที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของงานในส่วนของงานการเรียนการสอนนะครับ ส่วนสีเขียวนี่ก็จะเป็น งานส่วนตัวจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ หรือเป็นงานที่ทำงานอยู่บ่อย ๆ นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับ สามารถที่จะจัดกลุ่มตัวโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ไว้ได้นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเมนูการทำงานกันนะครับโดยที่เราสามารถที่จะคลิกขวานะครับ แล้วก็เลือกเมนูการใช้งานตรงนี้ได้ หรือจะเลือกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการทำงานนะครับ แล้วก็เลือกเมนูด้านบนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับ มีอะไรบ้าง อันแรกก็คือเปิดเรื่อยนี้เราสามารถที่จะกด นะครับ เพื่อ เชื่อมต่อไปอยังแอปที่มีการเชื่อมต่อไว้นะครับ แชร์กับรับลิงก์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการแบ่งปันข้อมูลซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับเมนูย้ายไปที่อันนี้ก็ใช้ในการย้ายนะครับ ย้ายตัวโฟลเดอร์ของเราไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ ในส่วนของเพิ่มไปยังรายการที่ติดดาว อันนี้เราสามารถที่จะติดดาวให้กับโฟลเดอร์ของเราได้นะครับ สังเกตดูนะครับก็จะมีดาวโผล่ขึ้นมา อันนี้ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของโฟลเดอร์ของเราเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นนะครับ ผ่านเมนูที่ติดดาวตรงนี้ เราสามารถที่จะคลิกเข้าไป ก็จะเจอในส่วนของโฟลเดอร์ที่เราได้ติดดาวไว้ตะกี้นะครับ ถ้าเกิดเราไม่อยากที่จะติดดาวแล้วก็เหมือนเดิมก็คลิกขวาแล้วก็นำออกจากการติดดาว ในส่วนตัวการบ้านนี้ก็จะหายไปแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อตัวโฟลเดอร์ของเรา ก็ให้เรามาที่เมนูเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับ เราก็สามารถพิมพ์ชื่อที่ต้องการเปลี่ยนไปได้ เปลี่ยนสีตรงนี้ เราสามารถจะเปลี่ยนสีนะครับตามที่เราต้องการได้เลย เป็นใบกิจกรรม สมมติเป็นสีเขียวนะครับ เอกสารเราสามารถที่จะ เปลี่ยนสีตัวโฟลเดอร์ของเราได้นะครับ เพื่อช่วยในการจัดกรุ๊ปตัวงานของเรานะครับ เพื่อเราสามารถที่จะเลือกเปิดใช้งานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเมนูค้นหาภายในอันนี้ก็ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ของเราตัวโปรแกรมก็จะค้นหาไฟล์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ของเราให้ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับ ก็สามารถจะ ดูรายละเอียดตัวโฟลเดอร์ของเราตรงนี้ได้นะครับ แก้ไขเมื่อไหร่เปิดใช้งานเมื่อไหร่สร้างเมื่อไหร่นะครับ แล้วก็กิจกรรมนะครับกิจกรรมได้ดำเนินการไว้เมื่อไหร่บ้าง หรือได้ทำอะไรกับตัวโฟลเดอร์อันนี้บ้างนะครับดาวน์โหลด อันนี้เราก็จะใช้ในการดาวน์โหลดโฟลเดอร์งานของเรากลับลงมาที่เครื่องนะครับ ซึ่งเราจะไปเรียนกันในหัวข้อต่อๆไปนะครับ อันนี้ลบงานของเราก็จะถูกลบไปอยู่ที่ถังขยะตรงนี้สามารถทีจะกู้คืนกลับไปได้ ในหัวข้อนี้เราก็ได้เรียนรู้ เมนูการทำงานเกี่ยวกับโฟลเดอร์กันไปแล้วนะครับ ซึ่งการใช้งานก็ไม่ยากนะครับ โดยเมนูการใช้งานหลักๆที่เราจะใช้งานนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นการเปลี่ยนสีให้กับโฟลเดอร์ แล้วก็การติดดาวให้กับโฟลเดอร์นะครับ และเจอกันในหัวข้อต่อไปนะครับ สวัสดีครับ